สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับ วันนี้มาเล่นกันต่อนะครับ กับเกมพลันมัสซอมบี้นั่นเองนะครับ เรานะครับ วันนี้เราจะไปพลันมิชชั่นกันต่อไปนะครับคือดาิบสามนั่นเองนะครับโอเคนะครับ เราก็ถ้าสมมุติใครอยากจะแอดเฟรนเฟรนผมนะครับ ก็แอดกันได้นะครับ ชื่อผมชื่อนี้นะครับ ซึ่งตอนแรกผมใช้กิจทีวีแหละก็มีคนใช้แล้วนะครับก็เลยเซ็งนิดนึงนะครับ เนี่ยนะครับชื่อว่ากิจทีวีซัซนะครับกิจทีวีซัซนะครับ ทำไมถึง z ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายนะ เป็นตัวไฟนอลนะครับ แล้วก็กำลังหลับนะครับ ง่วงแล้วนะครับ ตอนนี้ ประมาณนั้นแหละนะครับ เราลุยต่อนะครับสำหรับด่านนี้นะครับพลันจะเจอกับเบรนฟีสอีกแล้วนะครับ เรานะไอซอมบี้คัมส์ครับ ซอมบี้น้ำแข็งมาแล้ว ประมาณนั้นแหละครับเบรนฟีส turn the slide into a bob bobsleigh run นะครับ bobsleigh run and the hot tub into a free free i g fast bracket นะครับ time to turn up the heat and stop that zombie cool นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นตัว I เอ่อ brain freeze หรือ ice ice brain อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ brain freeze นะครับ brain freeze นะครับตัวนี้นะเป็นตัวน้ำแข็งนะครับซึ่งเราก็จะต้องจัดการมันให้ได้นะครับ เคนับเราไปลุยกันนะครับ เรานะผมว่ายังใช้ทีมเดิมเลยนะครับ เพราะว่าทีมเดิมผมมันยังเวิร์กเราต้องใช้ความร้อนนะ อัดความเย็นมันให้ได้นะครับดูก่อนตัวนี้ทำอะไรได้ ดูสองดามเมจดูสามดามเมจไม่เอา โอ้ได้นี้แทนไม่เอานี้แล้วกัน ไม่มีตัวเล่นอุ้ย ไม่มีตัวเล่นเลยตอนนี้ บ้าจริงเอาประมาณนี้แหละ พอก่อนนะค่อยว่ากันอีกที แสงสว่างรำไร โอ้โชคไม่ดีมากๆนะไม่มีตัวน้อยเลยนะ เหลือตัวใหญ่นะโอ้โห จะเล่นยังไงวะเนี่ย when you play another pet นะครับโอ้ยศัตรูโดนทีละสองนะครับบ้าจริง นี่ใช้สีใช้สีทุกตัวนะโอ้ยทะลุด้วยตัวนี้ โอเค รอบต่อไปนี่แหละนะครับ โอ้โหสีสี เอ๊ะการ์ดมันมีเต็มมันมีเต็มหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกัน อ่าเมือง ต้องตีตัวตีทะลุก่อนนะประมาณนี้แหละนะครับอะไรผม อ๋อ ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะหว่อมันตีไปก่อนนะครับ เรา ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ เฮ้ย บ้าจริง เล่นไปเลยนะครับ กันไว้ก่อนนะอ่ะโอ้โห ตีตายอ่ะ บ้าจริง ผมบ้าจริงผมเหลือว่างร้อยเจ็ดแม่เจ้า ดีนะพลังมันหนึ่งหมดใช้แสงอาทิตย์ฆ่ามันนะเฮ้ย โอ้โห ตรงนี้ก็ไม่ตายเหรอแล้วผมจะไปตีตัวนี้ยังไงเนี่ย มันตีผมอีกรอบหนึ่งผมตายเลยนะ บ้าจริงต้องเล่นอีกรอบเลยเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลย อือหือ ตายผม รอบนี้โอ้แม่เจ้าชีวิตจริงๆ ผมไม่มีการเวทมนต์พอนะรู้สึกว่าการเวทมนต์ผมน้อยมากเลย โอ้โห เล่นหมายนะโอ้โหฆ่ามันไม่ได้นะครับได้อีกรอบหนึ่งหรอวะ เอาเข้าไป โอกาสมีไหม ต้องดูตรงนี้แหละนะนันทำอะไรได้ฆ่ามัน destroy ก่อน พลังเหลือสามนะ บ้าย่างไป ตีมันทีละหนึ่ง ชีวิตนะครับ โอ้โห โอ้โห ตัวแอนตี้ฮีโร่ซะก่อนนะ วันนี้มาตีเก้านะครับ บ้าจริงๆ อย่างแรง เราแบบล่อแร่มากตอนนี้ ไม่เหลืออะไรเลยครับปีเก้าโอ้โหฟรีซออฟพลานนะครับ มันต้องฟรีซแน่ๆนะปว่อมันฟรีซเลยครับ ตอนนี้ แค่เทินเดียวนะครับ ไม่มีปัญหาแล้ว เค มา เรามีแอนตี้ฮีโร่เยอะนะครับจริงก็มาเลยนะ ตีทะลุ ตีทะลุ แอนตี้ฮีโร่ อ่ะเอาสิ วะทำไมมันมีการหิวเยอะจังเลยนะไม่เชื่อนะครับ เอาเถอะไม่คิดมากนะตีหนึ่งตุ้มเกือบตายแล้วบ้าจริงหนาวแล้วพลังเหลือเท่ากันแล้วแป๊บเดียวนะครับ บ้าจริงๆแล้วมันไม่เล่นอ่ะ มันกลัวอะไรอ่ะ มันกลัวอะไรนะครับ โอเค ผมจะเปลี่ยนแรนดอมพลันก่อนนะครับ เปลี่ยนเป็นตัวอะไรปีตัวแล้วเนี่ยเ h นซอมบี้ ดูดาทูดาเมจทูซอมบี้ฮีโร่โอเคมาเลยนะครับอ่าชนะเฉยนะครับนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับ เหมือนตอนสุดท้ายมันออมมือให้ผม ยังไม่ตายเหรอเรียบร้อยนะครับเรา ชนะเฉยนะครับ ตอนแรกนึกว่าจะแพ้ซะแล้ว โอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะโอเคนะครับ ในสามไม่ยากเท่าไหร่นะ Brain Freeze นะครับ ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับ ว่ายังไงต่อนะครับ ผมก็เก็บของเก็บเขิงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ ยังไม่มีอะไรมากนะครับ โอเคนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะส่วน i b a t t e r League เนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะ คิดคิดอยู่ทำอย่างไร แต่ว่ามันย้อนกลับไปเล่นด่านเดิมไม่ได้เรื่องของเรื่องนะ ไม่ค่อยดี น่าจะย้อนกลับไปเล่นด่านเดิมได้จะดีมากนะครับโอเคครับ เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกระดิติสันนะครับ ก็ รอบระดานนะก็อย่าลืมนะไปดูโฆษณงโฆษณากันนะครับเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับมายบายสิครับเพื่อนๆ